สรุปบทเรียนบทที่ 1 สารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ สารสนเทศ เป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผล และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง มีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ การเรียนการสอนและการวิจัย สารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคล องค์การ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองและการปกครอง ารสนเทศมีหลายรูปแบบ สามารถจำแนกตามแหล่งปฐมภูมิ แหล่งทุติยภูมิ และแหล่งตติยภูมิ ส่วนการจำแนกตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศ ซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้เขียนหรือบันทึกความรู้เรื่องราวต่างๆ ออกมาในรูปแบบของกระดาษ วัสดุย่อส่วน สื่อแม่เหล็ก และสื่อแสง สารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้อง ตรงความต้องการ ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบเข้าถึงได้ง่าย มีความทันต่อเหตุการณ์ และเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับการใช้งาน อีกทั้ง สารสนเทศมีบทบาทในด้านการตัดสินใจ การศึกษาการพาณิชย์อุตสาหกรรม วัฒนธรรม และด้านความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติ นอกจากนี้ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความรู้ เรื่องราวต่างๆ แบ่งได้ 3 ประเภทคือ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์